Top Talk Daily ทางช่องมโนทเวนีนายกับผมตาพี่ภูนะครับ หลายคนคงจะเห็นจากตัวอย่าง หรือว่าไตเติลไปแล้วว่า ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้หลายคน ตกอกตกใจ ไม่ใช่แค่เรื่องของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ แต่เป็นการเสียชีวิตของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นดาราดาวรุ่งน้องเนี่ยประสบอุบัติเหตุถูกถังไอศครีมกระแทกขา ตอนแรกก็ดูเหมือนว่าจะเป็นแค่แผลฟกช้ำธรรมดา แต่แล้วเหมือนมีอาการลุกลามกลายเป็นมะเร็ง และน้องก็เสียชีวิต อย่างน่าเสียใจ เรื่องนี้นำมาซึ่งความเสียใจในแวดวงวงการบันเทิงและในขณะเดียวกัน คนทั่วไปเองก็เริ่มตั้งคำถามว่า สิ่งเหล่านี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นกับเราไหมถ้าสมมติว่าเราประสบอุบัติเหตุนิดเดียว แต่ไม่ดูแลรักษาแผลให้ดี แผลเราติดเชื้อมันจะลุกลามเป็นมะเร็งแล้วเราอาจจะเสียชีวิตได้หรือเปล่า เพื่อให้เกิดความกระจ่างในเรื่องนี้นะครับ วันนี้รายการของเราเรื่องเด่นประเด็นดัง ก็เลยขออนุญาต เชิญคุณหมอซึ่งท่านเป็นอายุรแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยาจากโรงพยาบาลเวชธานีมาให้คำตอบเรื่องนี้แล้วตอนนี้ผมก็นั่งอยู่คุณหมอท่านนี้แล้วนะครับนายแพทย์ธเนศเดชศักดิพลนะครับสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับ ถามคุณหมอธเนศ ก่อนเลยว่าคุณหมอเห็นข่าวแล้วได้ทราบข่าวแล้วครับครับ ผมถามอย่างตรงไปตรงมาเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์แบบนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนทั่วไปคนธรรมดาไหมครับ ก็มีโอกาสเกิดขึ้นกับคนธรรมดาได้นะครับ เพราะว่าอย่างที่ตามข่าวที่เขาเสนอไปเนี่ยที่บอกว่าแจ้งว่าเป็นมะเร็งเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังนะครับ แต่ว่าสาเหตุเนี่ยก็ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับ ในเรื่องของการที่ฟกช้ำหรือการกระแทกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสาเหตุของมะเร็งเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังครับ อืมคือหมายความว่าถ้าสมมติว่าเรามีอาการช้ำสมมติผมไปเล่นกีฬา หรือว่าถูกอะไรกระแทกแล้วผมช้ำ ดูแล้วไม่น่าจะเป็นมะเร็งเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังได้ง่ายๆ ใช่สำหรับคนทั่วไปถูกต้องครับ แต่กรณีของน้องต้องไปตรวจให้ละเอียดอีกทีนึงถูกต้องว่ามันเกิดได้ยังไง ใช่ครับ งั้นไหนๆก็ไหนๆอธิบายนิดนึงอะไรคือมะเร็งเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง มะเร็งเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังเนี่ยก็คือเป็นมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนนะครับใต้ผิวหนัง ซึ่งจริงๆ เนี่ยใต้ผิวหนังเราเนี่ยมีอวัยวะต่างๆ เยอะ อย่างเช่นเรื่องต่อมไขมันเส้นเลือดกล้ามเนื้อมะเร็งต่างๆเนี่ยก็จะเรียก เป็นกลุ่มว่ามะเร็งในเยื่อใต้ผิวหนังครับอ๋อถ้าเป็นมะเร็งในกล้ามเนื้อใช่มะเร็งในมะเร็งมะเร็งก้อนไขมันมะเร็งเส้นเลือดอันนี้เรียกว่าเป็นมะเร็งเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังอ๋อทั้งหมดเรียกรวมกันแบบนี้ถูกต้องครับซึ่งของน้องที่เสียชีวิตน้องกอล์ฟเนี่ยเรายังไม่ทราบว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนกันแน่เกิดจากกลุ่มไหนกันแน่เพราะมันจะแยกย่อยละเอียดออกไปอีกใช่ครับแต่คนทั่วไปทุกคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงดี ก็มีโอกาสเป็นได้หมด ใช่ครับ คือมะเร็งชนิดนี้เนี่ยเป็นไม่ได้เจอบ่อยมากนะครับ ประมาณแสนคนเนี่ยเป็นประมาณสัก 3 คนนะครับ ก็น้อยนะ ใช่ครับ เป็นมะเร็งที่พบค่อนข้างน้อยนะครับ แต่ว่าโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยสามารถเป็นได้ทุกช่วงอายุ ครับผมงั้นผมถามนิดนึง โอกาสเกิดเนี่ยโอ้โหน้อยมากๆ ประมาณ 0.03%เครับพราะฉะนั้นมันค่อนข้างจะน้อยมาก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่แจ็คพอตไปเจออะไรที่โชคร้ายแบบนี้ไอ้มะเร็งกลุ่มเนื้อเยื่ออ่อนใต้ผิวหนังเนี่ยนะครับ ถ้าสมมติว่าเรามีอาการพกช้ำเราจะสังเกตยังไงว่าเนี่ยคือคือมะเร็งกลุ่มนี้ คือมะเร็งกลุ่มนี้เนี่ยจะมาด้วยก้อนลักษณะตัวก้อนก่อนครับแล้วก้อนเนี่ยมันจะอยู่กับที่ไม่ไปไหนนะครับไม่เคลื่อนไหวตามถูกต้องครับ ไม่เคลื่อนไหวตามครับยกขาหรือการเคลื่อนตัว แล้วก็ก้อนเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเหลือรังเป็นมาระยะเวลามากกว่า 3 เดือนนะครับแล้วก็ในเรื่องของอาการปวดเนี่ยตอนแรกอาจจะไม่มีอาการปวด ยกเว้นก้อนเนี่ยใหญ่ขึ้นจนไปกดทับเส้นประสาทก็อาจจะมีอาการปวดได้ สำหรับเรื่องการฟกช้ำการกระแทกเนี่ยอาจจะทำให้อาจจะไม่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็ง แต่อาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นมา เช่น การติดเชื้อในตัวก้อน หรือการห่อเลือดในบริเวณก้อนซึ่งถ้าเกิดเกิดเป็นแผลเหล่านี้ในบริเวณของก้อนมะเร็งแล้วเนี่ยจะเป็นแผลที่ค่อนข้างเรื้อรังและหายากครับคือหมายความว่าอยู่ๆมันจะเกิดขึ้นก็ได้ใช่ไม่ต้องเป็นแผลก่อนก็ได้ถูกต้องครับแต่ถ้าสมมติว่าไปเกิดแผลมาแล้วติดเชื้อมันจะทำให้ลุกลามเร็วถูกไปกระตุ้นมัน ไปไม่ได้แฮมหุกรามเร็วครับ แต่ว่าอาจทำให้เกิดแผลซึ่งหายาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นอาการที่ทำพาคนไข้มาพบกับแพทย์ครับครับนี่แสดงว่าอาจจะมีคนทั่วไปที่มีมะเร็ง ในเนื้อเยื่ออ่อนใต้ผิวหนัง แล้วไม่รู้ตัวอยู่ณวันนี้ก็เป็นไปได้ถูกต้องครับ ถามนิดนึงเรื่องนี้มันมันเกี่ยวกับกรรมพันธุ์ หรือว่ามันเกี่ยวกับอะไรเราจะสังเกตยังไงครับคือจริงๆเนี่ยสาเหตุหลักของมะเร็งชนิดนี้เนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัด แต่ที่แน่ๆเนี่ยพบว่ามีพันธุกรรมบางโรคนะครับที่ทำให้เกิดมะเร็งชนิดนี้ได้ เช่น เช่น มันเป็นโรคทางการแพทย์ครับ เช่นรีเฟอร์มินายซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างเจอน้อยรีเฟอร์มินายคืออะไรครับคือเป็นโรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมคือมันติดมาตั้งแต่กำเนิดถูกต้องครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราใช่ครับ อันที่2เนี่ยก็เป็นสาร เคมีต่างๆ ทางอุตสาหกรรมนะครับอย่างที่3เนี่ยคือคนไข้ถ้าเกิดเคยได้รับการรักษาในการฉายแสงบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะครับตามแขน ตามขาครับเวลาระยะเวลาที่ผ่านไปนานขึ้นเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุของมะเร็งโรคนี้ได้ครับครับ ซึ่งมันไม่เหมือนกับมะเร็งผิวหนังไม่เหมือนกับที่บอกว่าโดนแดดเยอะๆโดน UV มากๆใช่เป็นมะเร็งผิวหนังใช่ครับคนละส่วนกันเลยครับมะเร็งผิวหนังเนี่ยคือมะเร็งของชั้นผิวหนังแต่มะเร็งเนื้อเยื่อผิวเนื้อเยื่อเนี่ยคือมะเร็งใต้ของชั้นผิวหนังครับครับระดับความอันตรายพอๆกันไหมครับ เออ ลักษณะอันตรายเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าตัวชนิดของมะเร็งเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังเป็นชนิดอะไรนะครับรบบางชนิดเนี่ยก็ค่อนข้างมีพยากรณ์โรคดี แต่ถ้าเป็นกรณีแบบคล้ายๆน้องกอล์ฟนี้ ก็มีโอกาสที่พอเจอปุ๊บแล้วสายไปแล้ว คือต้องดูก่อนว่าเรามาเจอในระยะไหนนะครับเนาะถ้าเกิดว่าเรามาเจอในระยะต้นนะครับการรักษาเนี่ยก็มีโอกาสรักษาหายขาดได้แต่ถ้าเกิดมันกระจายไปแล้วเนี่ยโอกาสรักษาหายขาดเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยครับครับผมตอนนี้เจ้ามะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนใต้ผิวหนังนี้ มีทางรักษาไหมครับ วิทยาการทางการแพทย์นะครับ ในวิทยาการในการแพทย์ปัจจุบันเนี่ยมีทางรักษาอยู่นะครับถ้าเกิดมาพบตั้งแต่ในระยะต้นนะครับซึ่งการรักษาหลักเนี่ยก็จะเป็นการผ่าตัดนะครับแล้วก็การให้ยาเคมีบำบัด และการฉายแสงเนี่ยเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำนะครับเนาะแต่ว่าเกิดกระจายไปแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสรักษาหายขาดอยู่ แต่ก็ค่อนข้างน้อยก็ต้องบอกตามตรงนะครับถ้าเกิดว่ากระจายไปแค่บางส่วนที่สามารถผ่าตัดได้เราผ่าตัดหมดเนี่ยก็มีโอกาสรักษาหายขาดได้ครับแต่ถ้าเกิดรักษาหายขาดไม่ได้ก็ยังมีแนวทางการรักษาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นยาเคมี บำบัดนะครับการฉายแสงเป็นต้นครับครับ คือคุณหมอเคยเจอเคสนี้กับตัวเองมาเลยไหมครับมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนอ่าเคยเจอครับ แล้วเคยรักษารอดไหมหมายถึงก็มีทั้งรักษาที่หายขาด ก็มีจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็มีจำนวนหนึ่งที่กระจายไปแล้ว แต่เราก็รักษาให้เขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แล้วก็สามารถอยู่ได้นานอยู่ได้นานขึ้นเป็นต้นครับนะครับอ่ะอันนี้คือมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน ซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุ ที่ทำให้น้องคนนี้เสียชีวิต แต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามะเร็งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับเรา ไม่ใช่ว่าวันหนึ่งคุณผู้ชมไปประสบอุบัติเหตุไปเล่นกีฬาหรือไปทำงาน แล้วมีบาดแผลแล้วต้องรีบตกอกตกใจ ว่าจะมีโอกาสติดเชื้อและกลายเป็นมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนแบบนี้ มันไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะครับอันนี้เข้าใจกันแบบหนึ่งทีนี้เดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณหมอเรามาคุยกันต่อ ถึงภาพรวมของมะเร็งเราเพิ่งจะผ่านวันมะเร็งโลกไปมาดูกันว่าคนไทยปัจจุบันเป็นมะเร็งกันมากน้อยแค่ไหนและเป็นมะเร็งอะไร และจะป้องกันการเป็นมะเร็งเหล่านั้น ได้ยังไงสักครู่เดียวครับ คุยกันต่อกับเรื่องเด่นประเด็นดังนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจและไม่ให้ตื่นตระหนกจนเกินไปว่ากรณีการเสียชีวิตของน้องกอล์ฟดารานักแสดงดาวรุ่งที่หลายคนจับตามองและต้องจากไปอย่างกระทันหัน เพราะว่ามีบาดแผลและก็ลุกลามกลายเป็นมะเร็ง ปรากฏว่าเราทราบแล้วนะครับว่านี่คือมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนใต้ผิวหนัง ซึ่งเกิดขึ้นยากมาก เกิดขึ้นแค่ประมาณ 3จากแสนคนเท่านั้น น้องโชคร้ายจริงๆ ไม่ได้หมายความว่าคนทั่วไปจะเกิดขึ้นแบบนี้ นะครับแต่ถ้ามันเกิดขึ้นก็มีทางรักษา แต่ต้องเจอคุณหมอให้เร็วๆถูกต้องครับทีนี้มาพูดคุยถึงภาพรวมกันนิดนึงครับคุณหมอธเนศว่าปัจจุบันคนไทยเห็นเขาบอกว่า เสียชีวิตจากโรคมะเร็งกันวันหนึ่งเป็นร้อยคนจริงไหมครับเอ่อถ้าเกิดตามสถิติล่าสุดเนี่ยโรคมะเร็งเนี่ยก็เป็นโรคเสียชีวิตอันดับหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งติดต่อกันมาหลายปีแล้วนะครับก็ประมาณ 70,000คนต่อปีนะครับห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นคนต่อปี สถิติอาจจะมีขึ้นลงได้บ้างนะครับรบแต่ว่าก็เป็นมะเร็งที่ต้องน่าติดตามครับคือผมเคยได้ยินมาว่าผู้หญิงจะชอบเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกครับส่วนผู้ชายมักจะเป็นมะเร็งตับ แล้วก็มะเร็งต่อมลูกหมาก ครับตัวเลขเหล่านั้นยังจริงถูกไหมครับ เออจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้อย่างที่คุณตาพูดเนี่ยก็มีจริงบางส่วนนะครับรบก็ปกติเนี่ยมะเร็งที่พบบ่อยเลย3อันดับแรกของไทยเนี่ยก็จะเป็นมะเร็งของมะเร็งตับและทางเดินน้ำดีนะครัรบอันดับที่2เนี่ยน่าจะเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็อันที่3เนี่ยมะเร็งมะเร็งปอดอันนี้ไม่แตกต่างกันหญิงและชายนะครับแต่ผู้หญิงเนี่ยก็จะมีเพิ่มมาก็คือมะเร็งเต้านมและปากมดลูกนะครับส่วนผู้ชายเนี่ยก็เป็นมะเร็งของต่อมลูกหมากครับครับแล้วที่เขาบอกว่าให้เราไปตรวจร่างกายปีละครั้งเป็นอย่างน้อย ผื่อว่าเจอแต่เนิ่นๆแล้วมันจะรักษาได้นี่จริงไหมครับ อันนี้ก็จริงนะครับ เพราะว่ามะเร็งส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะบางส่วนที่เจอได้บ่อยเนี่ยก็มีการคัดกรองที่เจอได้นะครับที่สำคัญก็คือมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับเราก็จะแนะนำในการคัดกรองเมื่ออายุ50ปีขึ้นไป โดยการส่องกล้องหัตทวันนะครับมะเร็งเต้านมนะครับของผู้หญิงเนี่ยเราก็แนะนำในการตรวจเต้านมนะครับด้วยแมมโมแกรมและก็อันตราซาวนะครับตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับสำหรับมะเร็งปอดเนี่ยเราจะแนะนำตรวจในคนไข้ที่มีความเสี่ยงในการสูบบุหรี่เยอะ เช่นสูบ ประมาณวันละหนึ่งซองมามากกว่า 30 ปีนะครับรบก็เราแนะนำในคนที่อายุมากกว่า 55 ปี แล้วอย่างผมเนี่ยไม่ได้สูบบุหรี่ แต่ทุกวันนี้นั่งมอเตอร์ไซค์บ่อยสูบ PM 2.5 เข้ามาเยอะเนี่ยผมควรจะไปตรวจปอดไหมครับ คือจริงๆเนี่ยไม่ได้มีข้อบ่งชี้ในการคัดกรองเรื่องของมะเร็งปอดนะครับรบแต่ก็มีการพบว่า PM 2.5เนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับในการเกิดโรคมะเร็งปอดได้แต่เราไม่ทราบว่าขนาด PM 2.5ต้องสูดไปนานเท่าไหร่นะครับจึงปริมาณขนาดเท่าไหร่จะทำให้เกิดมะเร็งปอด แต่ว่าเราก็ไม่ได้แนะนาในคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่ในการคัดกรองมะ ะเร็งปอดครับครับงั้นถามคุณหมอตรงๆเลยว่าณปัจจุบันอะไรเป็นปัจจัยกระตุ้นให้คนไทยเป็นมะเร็งกันเยอะขนาดนี้ปีละ 5 0,000ถึง70,000 คนที่เสียชีวิตนี่มันเยอะมากนะครับครับก็หนึ่งก็คือการเรื่องการดำเนินชีวิตของของคนไทยนะครับรบก็อย่างเช่น ในเรื่องมะเร็งตับะทางเดินน้าดีนะครับปัจจัยเสี่ยงเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของพยาธิอย่างเช่นทางเดินน้ำดีเนี่ยพยาธิใบไม้ใบไม้ในตับเนี่ยแสดงว่าเป็นการกินใช่ปฏิการกิน เช่นพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในหอย นะครับในหอยดิบๆ แล้วก็ปลา ปลาปลาน้ำจืดดิบๆ อย่างนี้นะครับ การที่พฤติกรรมในการบริโภคอาหารเนี่ยเช่นก้อยปลาครับก็อาจจะมีความเสี่ยงในการติด พยาธิใบไม้ในตับได้ และก็เป็นความเสี่ยงต่อโรคของทางเดินน้ำดีได้ เพราะเจ้าพยาธิตัวนี้ไปทำให้กลายเป็นมะเร็งถูกต้องครับเป็นสาเหตุของมะเร็งทางเดินน้ำดีครับบแล้วมะเร็งอื่นๆล่ะครับสำหรับมะเร็งของลำไส้ใหญ่นะครับก็จะมีการพบว่ามีความสัมพันธ์ในเรื่องของการกินอย่างเช่นปิ้งย่างอย่างนี้นะครับ แล้วก็แล้วก็มีภาวะสำคัญในเรื่องของภาวะอ้วนนะครับ ภาวะน้ำหนักเกิน สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งสาเหตุของมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ ถ้าอ้วนมากๆมีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ถูกต้องเพราะลำไส้ทำงานหนักอย่างนี้เหรอครับก็คือมันก็จะมีการบีบตัว วของลำไส้การเซลล์ที่ผิดปกติไปนะครับรวมถึงอาจจะมีสิ่งอย่างที่เรายังไม่ทราบในทางการแพทย์ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการในเกิดโรคของมะเร็งลำไส้ใหญ่ครับครับผมมีอะไรอีกฮะที่แบบสำหรับมะเร็งปอดก็จะเป็นเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับรวมถึงพอมีมลภาวะมลพิษที่เพิ่มขึ้น ก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดสูงขึ้นครับส่วนมะเร็งเต้านมที่ได้แจ้งไปในผู้หญิงก็จะสัมพันธ์กับภาวะที่น้ำหนักเกินนะครับอย่างที่บอกไปเพราะว่าน้ำหนักเนี่ยตัวไขมันเนี่ยเราพบว่ามีการปล่อยพวกฮอร์โม มนต่างๆ ซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดมะเร็งเต้านมได้นะครับสุดท้ายเนี่ยของผู้ชายที่เรากังวลในเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับก็สัมพันธ์กับน้ำหนักเกินเหมือนกันน้ำหนักเกินก็ปล่อยฮอร์โมนเพราะมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยคือเป็นมะเร็งฮอร์โมนสำหรับผู้ชาย เต้านมคือมะเร็งฮอร์โมนสำหรับผู้หญิงนะครับดังนั้นเนี่ยภาวะน้ำหนักเกินเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดมะเร็งต่อมลูกหมากมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นได้ครับดูมันฟังดูเยอะแยะปวดหัวน่ากลัวไปหมดเพราะหลายคนบอกว่า พิมะหรือมะเร็งเนี่ยยังเป็นโรคที่น่ากลัวและอันตรายที่สุดในโลกอยู่ แล้วปีหนึ่งมันฆ่าชีวิตคนทั่วโลกเนี่ยเป็นหลักล้านคนคก็เลยอยากถามคุณหมอทเนศตรงนี้ครับว่าณวันนี้วิทยาการทางการแพทย์การรักษามะเร็งเนี่ยไปถึงขั้นไหนแล้วมมันจะมีขั้นมันจะมีเป็นสเตจหนึ่ง คือคือพบเจอเร็วสุด ใช่ไหมครับสเตจสองสเตจสามและสเตจสุดท้ายนี่คือแทบจะวิกฤตแล้ว ใช่ไหมครับสี่ขั้นใช่ตอนนี้เนี่ยถ้าเจอสี่นี่รักษาไม่ได้แน่นอนสี่รักษาได้อยู่ครับ ยังมีด้วยเหรอครับ ใช่ครับ รักษาได้อยู่ ก็คือว่าปกติเนี่ยที่คุณตาพูดเนี่ยมะเร็งมีส่ระยะนะครับหนึ่งสองสามเนี่ยระยะเราเรียกว่าระยะต้นนะครับที่ยังไม่แพร่กระจาย 3 ระยะต้นเนี่ยมีโอกาสรักษาหายขาดได้ แต่ว่าพอระยะยิ่งเพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสเสี่ยงในการกลับมาเนี่ย ก็ค่อนข้างเยอะตามตามระยะที่เพิ่มขึ้นไปนะครับส่วนระยะที่ 4เนี่ยเป็นระยะแพร่กระจายนะครับรบก็ต้องรู้ว่ากระจายไปที่ไหน ถ้าเกิดอย่างเช่นลำไส้ใหญ่ กระจายเพียงแค่ตับเพียงอวัยวะเดียวหรือปอดเพียงอวัยวะเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะผ่าตัดและรักษาหายขาดได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดถึงแม้ผ่าตัดหรือรักษาหายขาดไม่ได้เนี่ยเราก็มีการให้ยาเคมีบำบัดซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะช่วยยืดอายุ ของคนไข้ได้มากกว่าเป็นหลักปีเลยทีเดียว ครับ ครับ เพราะฉะนั้นอย่าพึ่งท้อแท้ อย่าพึ่งท้อแท้ ยังมีโอกาสในการรักษา ใช่ครับ และที่เขาชอบพูดกันติดตลกว่ามะเร็งป้องกันได้ด้วยการไม่ไปตรวจที่จริงไหมครับ อันนี้เนี่ยหมอขอย้งว่าไม่จริงกาควรจะตรวจเพราะว่าการที่เราไปตรวจเนี่ยก็คือการที่เราได้พบในระยะต้นๆ และสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เพิ่มโอกาสในการรักษาหายขาดได้นะครับ การที่เราไม่ไปตรวจเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็จะมาเจอในโรคที่ค่อนข้างเยอะละ แล้วก็กระจายไปลสายไปละซึ่งเราก็ พอไปเจอปุ๊บก็เริ่มรักษาในยาที่กระจาย แล้วพอคนไข้เนี่ยมีการเริ่มแย่ลงเรื่อยๆก็จะพบว่าพอมาเจอหมอ ก็ก็สายไปแล้วราแล้วจะมาคาดหวังอะไรใช่ครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่ากลัวไปหาคุณหมอดีกว่า ถ้าเจอความผิดปกติ ถูกต้องจะได้รักษาได้แต่เนิ่นๆถูกต้องครับตอนนี้มันรักษาได้รักษาได้ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งอะไรก็ตามแต่ถูกต้องครับครับ สุดท้ายการใช้ชีวิตคุณหมอแนะนำนิดนึงแนะนำเลยับว่าการใช้ชีวิตยังไงให้ห่างไกลมะเร็งครับ อันดับหนึ่งเลยเนี่ยเราก็ต้อง ปรับปรุงวิถีชีวิตในเรื่องของการกินนะครับ ก็คือพยายามกินแล้วก็ควบคุมน้ำหนักของตัวเองออกกำลังกายนะครับ อันที่2เนี่ยควรหลีกเลี่ยงเลยคือ พยายามลดละเลิกบุหรี่นะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงมลภาวะต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของปัจจัยในการเกิดมะเร็งชนิดต่างๆ มากมายครับครับผม ขอบพระคุณคุณหมอธเนศที่ให้เกียรติกับรายการของเราวันนี้นะครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าโลกทุกโลกอาจจะ ไม่ได้มีทางรักษาหมดครบทุกโรคแต่อย่างน้อยๆถ้าเรารู้เร็ว มันก็อาจจะมีวิธีการทำให้เราสามารถหายได้ในที่สุด ร่างกายมนุษย์เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน และมีความซับซ้อน แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือเรามีชีวิตเดียว เพราะฉะนั้นต้องดูแลรักษามันให้ดีที่สุด พยายามกินอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ และหลายคนมักเตือนกัน ก็จงเตือนกันต่อไปอย่าเครียดจนเกินไปนะครับนี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นประเด็นดัง แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ โรงพยาบาลเวชธานี Victory for Life ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI